แปลว่าที่ เลข 6 ออกเสียงเป็นภาษาจีนว่าเหลียวคำว่าเก小时แปลว่าชั่วโมง สำนวน在六个小时แปลรวมกันได้ความว่า ใน 6 ชั่วโมง คำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้ คำว่า起飞แปลว่าขึ้นบิน สำหรับประโยค所以我们能把行李 先寄放在酒店两个小时吗แปลว่า ดังนั้นเราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมสักสองชั่วโมงได้ไหมครับคำว่า所以แปลว่าดังนั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า能แปลว่าสามารถคำว่า把แปลว่าเอาคำว่า行李แปลว่าสัมภาระคำว่าเ先แปลว่าก่อน คำว่าจีฟองแปลว่าฝากวางหรือส่งคำว่าแจแปลว่าที่คำว่าเจียเตียนแปลว่าโรงแรมคำว่าสองเกอแปลว่าสองหน่วยคำว่าชั่วมงแปลว่าชั่วโมงคำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค没问题的女士你们两个小时之后回来取行李 对ะแปลว่า ไม่มีปัญหา อีกสองชั่วโมงจะมารับใช่ไหมคำว่าไ่แปลว่าไม่มีคำว่าัทีแปลว่าปัญหาคำว่า的แปลว่าของคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า两แปลว่าสองคำว่า กแปลว่าหน่วยคำว่า小时แปลว่าชั่วโมงคำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้คำว่า回来แปลว่ากลับมาคำว่า取แปลว่ารับคำว่า行李แปลว่าสัมภาระคำว่า对แปลว่าถูกต้องคำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค 是的，谢谢您。แปลว่า ถูกต้องหรือใช่ ขอบคุณ